เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาถึงก็ฟีเจอร์เข้าเลยเหรอทำไปเล่นไปเอ้ย เฮ้ย ขอดีๆนะตัวแพงสุดนะตัวนี้ตัวแพงอยู่นะเพื่อน มาถึงก็เล่นกูเลยมาถึงก็เล่นกูเฟลเลย นึกว่าจะแตะแต่เริ่มไม่ใช่โคกแต่ก็ถือว่าทรงมาดีอยู่นะ มาถึงก็เข้าฟีเจอร์เนี่ยทำไปเล่นไป ไอ้สองเกมที่ผ่านมานี่กว่าจะได้เข้าฟีเจอร์นี่ โอ้โห เกือบจะจบคลิปเลยนะ เกือบจบคลิปของจริง เอาหน่อยเสือเอาหน่อย แต่เบ็ดสิบก็อย่าเพิ่งไปหวังพึ่งอะไรมากนะครับนะ เราไปหวังพึ่งตอนในเบ็ดยี่เบ็ดสามสิบดีกว่า แตกทีนึงจะได้แบบจังหนับมาไป เบ็ดยี่กันต่อเลยครับผม ไม่รอจะไม่รีรอเช่นเคยก็ยังไม่ค่อยเห็นทรงเท่าไหร่นะ เบ็ดยี่ก็ยังไม่ค่อยเห็นทรงเท่าไหร่นะครับผม ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเราตามสูตรไปก่อนตามตามสูตรไปก่อนเพื่อนอย่าผิดแนวนะอย่าลงแนวที่กากเลยนะครับผม ต้องมีวินัยเกี่ยวอะไรกันวะไม่รู้พูดไปเรื่อยเพื่อนโอ้โหกูควรดีใจมัยเนี่ยส้มเต็มกราฟเลยชิดเคเอาหน่อยเสือ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 น้ำพลาดไปสองช่อง เสียดายเสียดายไม่งั้นนะมึง ได้อยู่นะประทัดเมื่อกี้เสียดายวะ nice เป็นไรไม่เป็นไร ไม่เป็นไร เราไม่ยอมแพ้อยู่แล้วเราไม่ยอมแพ้ เราไม่หยองอยู่แล้ว ตามสเต็ปไปก่อนโอ้โหนี่ไงตัวแพงมาแล้วดอกแรก 400บาทจัดไอ ขอให้ผมเบ็ดสามสิบกันต่อเลยเบ็ดสามสิบกันต่อเลยนะขอขอขยับไปทีละนิดทีละน้อยไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อน ผมรู้สึกว่าจะได้กลิ่นแบบว่าตุตุกลิ่นเค็ม ๆ ยังไงก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมได้กลิ่นเหมือนกันไหมแต่ผมกลิ่นแรงมากเลยตอนนี้ ตอนนี้รู้สึกกลิ่นแรงมากเลยนะครับนะเฮ้ยมันเริ่มไม่ใช่แล้วเอ้ยทุ่มกูเลยร้อนมาชิบี้ชิบหายละชิบหายแล้วเพื่อนอย่าเพิ่งหมดเพื่อนไปกันต่อขอนิดนึงเออค่อยๆแตกไปค่อยๆแตกไปฟีเจอร์มาหน่อยฟีเจอร์พิกเกมไปฟีเจอร์พิกเกมไปฟีเจอร์จะพิกเกมได้เปล่ามาลองลุ้นกันนะผมว่ายังไงเพื่อนฮึบกูหวังพึ่งอะไรมาฟีเจอร์พิกเกมวะเนี่ยไป